วันนี้ไม่ต้องล้างกงล้างกันก็จัดแม่งเลยฟีสปินไปเลยนะครับ ผมสเกตเตอร์ 5 ตัวนะเริ่มมา วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมกิเลนกันนั่นเองนะเออเวออฟกิเลนนั่นแหละครับผมมาสเกตเตอร์5ตัวตั้งแต่เริ่ม 10 สปิน กับตัวคูณเพิ่มทีละคูณ3โอ้โหผมว่าน่าจะจังนะครับอยู่นะครับเริ่มมาน่าสวยงามอยู่มาลองดูลองดูกิเลนไม่เคยทำให้ผมผิดหวังอยู่แล้วเหมาะเลย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 ตอนนี้ตัวคูณก็ไปคูณ 13แล้วนะ ไหลรัวจัดๆแล้วเจมาตอนนี้คูณ13มาพอให้ไปแล้วไปคูณ 16 กันต่อว่ายังไงเอช่องแรกมาไหมเอเอช่องแรกมาแต่เคด้วยมาแทนอย่างนี้ก็สวยงามอยู่ครับผมไปดีคูณ16 ไปมาพอให้นะแล้วไปคูณ 19 กันต่อเอมาไหมเอช่องแรกเอไม่มาว่ะเช็ดเคเสียดายเกือบดีเกือบดีละเหลือ5สปินสุดท้ายนะครับผมผ่านไปครึ่งทางแล้วนะ เออ ดอกนี้น่าจะดอกใหญ่ดอกโตอยู่ครับผมสวยงามคูณ19นะไปคูณ22ต่อไว้นะถุงทองช่อง2ถุงทองเข้าซะด้วยเช็ดขี้เอาวอมหมับพาริดอกหนึ่งมร้กว่าบาทเช็ดโคหูมาโคดีกำไรไปเป็นที่เรียบร้อยนะจังหวะนี้กำไรไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกของวันมาแล้วนะซูเปอร์ม์นกเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเช็ดเค ถือเอาเรื่องจัดๆนะครับผม มาเลย่สปิน ปินสุดท้ายแล้วนะครับนะ มาสปินสุดท้ายว่ายังไงดี หมดกอกเลยหรือเปล่าหรือว่ายังได้กันต่อโอเคหมดกอกไปก่อนนะครับ ผม แต่ก็ถือว่ามาดีนะแตกไป 1,111บาทโอ้โหเลขสวยจัดจัด1111เลยนะไปจัดต่อเลยแบบไม่รอช้าไม่รีรอวันนี้เรามาแบบสายฟ้าฟาดนะโอ้โหสเก็ตเตอร์ 5 ตัวอีกแล้วอ่ะสเก็ตเตอร์5ตัวอีกแล้วอ่ะชิดขี้มาดีนะเนี่ยกิเลนถือว่ามาดีจัดโหรอบนี้ได้สปินเยอะซะด้วยรอบนี้ได้สปินเยอะซะด้วย 11สปินกับตัวคูณเพิ่มทีละคูณ2นะครับนะมาผมอยากได้ตัวคูณเยอะๆมากกว่าดิไม่เป็นไรสปินเยอะ ๆก็ดีเหมือนกันเคด้วยเออแล้วดูมันไหลได้ เคด้วยแตระวาช่องสามมาต่ออย่างนี้ว่ายังไงดีไหลๆไปดิไหลๆ ไปหรือเปล่าผมหมับควายโอ้โหไหลต่อซะด้วยนะคูณ5หมับควายไปต่อแล้วคูณ7แล้วคูณ7ว่ายังไงกันต่อดียังมาต่อด้วย A กับไอตัวนี้นะโอ้โหสวยงามถือว่าไหลมาดีจัดถือว่าไหลมาดีเช็ดเท่เช็ดเท่อะไรของกูวะ กันต่อครับผมนี่เพิ่งจะผ่านไปสปินเดียวนะนะมาดีจับเลยเคด้วยอย่างนี้สวยงามผมมาพานไปคูณ9นะ เราไปต่อด้วยคูณ11เจช่องแรกมาไหมว่ายังไงเจไม่มาแต่เคด้วยยังมาแทนอย่างนี้ก็สวยงามอยู่ถือว่าไหลตัวคูณไปเรื่อยๆถือว่าไหลตัวคูณไปเรื่อยๆเจมาต่ออย่างนี้ก็สวยงามอารามแท้ไปดิครับแล้วคูณ15 มาต่อยังไงดียังไงกันดีว่ายังไงต่อไหลไหมไม่ไหลว่ะแต่ไม่เป็นไรถือว่ามาดีแล้วสปินเพิ่มอีกอันหนึ่งซะด้วยอ่ะแล้วสปินเพิ่มอีกอันหนึ่งซะด้วยถือว่าแหลมแจมแมวไปเลยครับผม แล้วดูมันไหลต่อยแล้วขึ้นกราไปดอกในคูณ 15 นะ คูณ 17 มาต่อ แล้วคูณ 17 มาต่อว่ายังไงผมไหลไหลต่อหรือเปล่า ไม่ไหลว่ะหรือว่าเก็บตัวคูณไปเรื่อยต่อสปินเลยเยอะเอานะสปินเลยเยอะ ดูเพิ่มมาอีกหนึ่งสปินอีกแล้วเพิ่มมาอีกหนึ่งสปินอีกแล้วจำแลมแมวผม ก็ถ้าหากใครสนใจตามมาเล่นนะครับก็นะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ปรโมดเอาไว้ได้เลยนะครับสมัครฟรีไม่ผ่านเอเอ็นแล้วก็ราบอลเลตด้วยนะครับผมมีโปรรับให้ตลอดเหมือนเดิมนะครับก็นะจัดมาจัดมากิเลนเนี่ยบอกเลยเกมเด็ดอีกเกมนึงเลยอะเกมเด็ดเกมดวงอีกเกมนึงเลยนะครับนะเออเริ่มไหลแล้ววะเริ่มไหลลงละเริ่มไม่สวยละ เอาหน่อยเออเคด้วยมางี้สวยงามคูณ19 ไปแล้วไงต่อคูณ 21 A ช่อง2มาใหม่ A โอ้โห A มาเต็มกราฟงี้สวยงามไปเลยครับผมเช็ดเคนึกว่าจะไม่มาซะแล้วแล้วมันเข้า A อย่างนี้สวยจัดเลยแล้ววายช่อง2มาต่อไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วนะดูตัวคูณ ตัวคูณไปคูณ 23 คูณ25 แล้วนะต่อไปคือคูณ25 และเช็ดเคก็อยใหญ่ก้อนโตมาจนได้นะครับผมหนูว่าจะไม่ได้แล้วซูเปอร์มกลับไป 900กว่าบาทว่ะ เอาเรื่องกระเบื้องแตกจัดๆนะครับผมถือว่ามาโหดจัดเลยวันนี้ มาขอยหน่อยหนึ่งได้ไหมขอยหน่อยหนึ่งได้ไหมสปินสุดท้ายแล้วเนี่ยสปินสุดท้ายว่าไงดี หมดแล้วหรอหมดกอกไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะ อย่างดีที่ได้ดอกนั้นมาอยู่แต่ไปพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทถือว่าเอาเรื่องกระเบื้องล้าอยู่ไป ลุยกันต่อเลยวันนี้มาเราจะลองแบบว่าทดสอบว่าสเกตเตอร์ซื้อสเกตเตอร์สามรอบมันจะเป็นยังไงนะ ไม่รู้ว่าจะได้กำไรหรือว่าขาดทุนยังไงลองดูกัน รอบนี้ 9 สปินกับตัวคูณคูณ2 นะ รอบนี้ยังไม่เท่าไหร่วะไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้กำไรหรือว่าขาดทุนนะเออรอบนี้ทรงมาไม่ค่อยดีแล้ว ผมว่ารู้สึกกลิ่นตุตุรอบนี้รู้สึกกลิ่นตุตุแต่เอมันเต็มกราฟอยู่แต่ไม่มีตัวคูณเลย ว่าไงต่อไหลไหลไหมไหลไหลไหม ผมไม่ไหลซะด้วย มันไม่ไหลซะด้วย และดูวายช่อง 2 มา2ตรงนี้สวยงามเคดูวยคูณ 3ไปนะเอาเรื่องอยู่ครึ่งกราฟผมยังไงต่อไหลไหลไหม โอ้ยไหลได้อยู่อ่ะถุงทองว่ะแล้วไปต่อด้วยคูณ7นะครับผมตัวต่อไป คูณ 7 มาโอ้โหตัวแพงมาอย่างนี้สวยงามอยู่200กว่าบาทแล้วดูวายไปอยู่ช่องอะไรนะวายอยู่ช่องหลังเกินแต่ก็ยังแตกได้อยู่คูณ9ไปหมาควาาอีกดอกหนึ่งนะครับผมนั้นแล้วคูณ11มาต่อ แล้วต่อไปเป็นคูณ11มาต่อแล้วเอช่องแรกมามาโอ้โหเอช่องแรกไม่มาเสียดายถ้าเอช่องแรกมานี่ก็จังนับอยู่นะครับผมนะซุปเปอร์ไม่กลับไป 698 บาทถือว่าเอาเรื่องกับเบื้องราวอยู่เหลือห้าสปินมาได้สปินเพิ่มมาอีกหนึ่งซะด้วยหกสปิน มันต้องแตกไปดีีบ้างแหละวะของกระปินอะมันมีดอกใหญ่ดอกเด็ดม้างแลลวขออีกสักดอกหนึ่งมาจะได้กำไรละ ตอนนี้เหล็กสี่สิบห้าสิบบาทก็ได้กำไรแล้วนะ เออมันจะไหลอะไร ขนาดนั้น ใจเย็นเพื่อน ขออีกดอกหนึ่งได้ไหมดอกสองดอกก็ยังดีมา ไหลๆหน่อย ส่งท้ายให้กันหน่อย โอ้โหเริ่มไม่ใช่ละเริ่มไม่สวยแล้วมัน เริ่มจะไม่สวยแล้วสปินสุดท้ายแล้ว โอ้โหกูถามจริง ห้าหกสปินไม่แตกเลยเช็ดที่เออขาดทุนไปสี่สิบกว่าบาทนะครับเมื่อนะขาดทุนไปสี่สิบกว่าบาทก็ เออถือว่าโอเคอยู่นะครับผมแต่ลงท้ายไม่สวยเดี๋ยวผมเอาทุนให้มันเหลือสักพันเก้าร้อยทวนแล้วกันมาดูว่าทุนเก้าร้อยพันเก้าร้อยเพื่อนเฮ้ยเก้าร้อยทวนจะได้หรือเปล่าทีนี้จะแตกให้กู ทีนี้มึงมาแตกให้กูพอเมื่อกี้มึงไม่แตกพอกูจะเอาทุนเก้าพันเก้าร้อยทวนแม่งแตกไอชิดคี้เออไปเบ็ดสามสิบไป ให้มันลดหน่อย เออ ดีดีพอกูจะไม่ให้แตกแม่งแตกอะไรของมึงเนี่ย พอแล้วไป เบ็ดห้าสุดท้ายแล้วมั้งนะ จะเหลือทุนพันเก้าร้อยมารู้เรื่อง มันกวนตีนผมเปล่าวะเนี่ย มันกวนตีนผมเปล่าวะเนี่ย เออ ดี ดี ทีนี้มึงแต่เราเคดูดูเคดูช่องสองมาไหมเคดูช่องสองมันเข้าจะได้ดูดูมันดูมัน แล้วว่าช่องสองมาต่ออย่างนี้ มันไหลแน่ๆเลย มันไหลจริงด้วย เช็ดเช็ดแล้วว่าช่องสามยังมาต่ออีกอะไรของมันวะเนี่ย